พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอนการแข่งขันอาชีวะ แอคคาทอน 2019 สำหรับสถาบันอาชีวศึกษา ในพื้นที่ EEC การจัดการเรียนการสอน แบบการคิดเชิงระบบการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นระบบการคิดที่สำคัญที่ควรปลูกฝัง ให้แก่เยาวชนไทยในยุคนี้ครับ แต่ระบบการคิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยเครื่องมือ และบทเรียนที่เหมาะสม ในการกระตุ้น ให้เยาวชนไทย สร้างจินตนาการ สร้างสารรค์สิ่งรอบตัว ให้เกิดประโยชน์ครับ สวทช ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดอาชีวะแอคกาทอน 2019 สำหรับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC รางวัลที่ 1 ได้แก่ โครงการฟาร์มสุกรขุนอัจฉริยะ จากวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีลบบุรี รางวัลที่ 2 ผลงานบ่อกุ้ง 4.0 จากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ ลาดขวาง จังหวัดฉะเชิงเซาและรางวัลที่ 3 ผลงานสมาร์ทโฮมสมาร์ทแคร์จากวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชนบุรี รีและรางวัลชมเชย ผลงานเครื่องจ่ายยาอัจฉริยะด้วยคิดไบรท์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชนบุรี สนับสนุนการแข่งขันโดยเน็กเทค สวทช และหน่วยงานพันมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000